ครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะกล่าวถึงในลาดับถัดไปนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สลับป้องกันหูของเรานะครับ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ ก็จะใช้สลับการป้องกันการสัมผัสเสียงดังที่เกิดขึ้นในการทำงานนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันนะครับ ตามที่เห็นปัจจุบันก็จะเรียกว่าที่ครอบหูนะครับ หรือ ear muff นะครับซึ่งก็จะใช้ครอบป้องกันเสียงดังนะครับ แบบที่2นะครับก็คืออตัวนี้นะครับเรียกว่า ear plugs นะครับใช้สำหรับสอดเข้าไปในช่องหูนะครับเพื่อที่จะป้องกันการสัมผัสเสียงดังในสิ่งแวดล้อมการทำงานนะครับ ในการทำงานนั้นสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับ แต่ตัว ear muff ตัวนี้จะป้องกันเสียงที่มีความถี่สูงได้ดีกว่านะครับ ในขณะเดียวกัน ตัว ear plug ตัวนี้ก็สามารถลดเสียงที่มีความถี่ต่ำได้ดีกว่านะครับ การเลือกไซส์ก็ให้พิจารณาจากค่า NRR นะครับ หรือว่า Noise Reduction Rating นะครับ เพื่อดูว่ามีความเพียงพอต่อการลดระดับเสียงที่เกิด เกิดจากสิ่งแวดล้อมการทำงานได้หรือเปล่านะครับ ซึ่งก็ควรที่จะมีการคำนวณให้มีระดับในการลดเสียงที่เพียงพอนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าในการใช้งานนะครับ อุปกรณ์ที่เป็นเอียบลักนะครับ จะมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับ เดี๋ยวจะมีนางแบบสาวสวยนะครับมาสาธิตให้กับพวกเราในวันนี้นะครับครับสำหรับวิธีการสวมใส่เอียร์ปลั๊กนะครับที่ถูกต้องนะครับ ถ้าเกิดเอียร์ปลั๊กเป็นแบบซิลิโคนนะครับการใช้งานนะครับเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1นะครับใช้มือนะครับคลึงตัวเอียร์ปลั๊กนะครับให้มีขนาดที่เรียวเล็กลงนะครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปในช่องหูได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ขนาดแล้วนะครับก็ใช้สมมติ เราจะสวมใส่ด้านขวานะครับ หูด้านขวาก็ใช้ให้ใช้มือซ้ายนะครับเอื้อมไปด้านหลังนะครับ แล้วก็ดึงใบหูเฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับหลังจากนั้นก็สวมใส่ตัวเอฟลักนะครับเข้าไปในช่องหูนะครับ ให้มีความลึกที่พอสมควรนะครับ หลังจากนั้นก็ให้ใช้นิ้วชี้นะครับกดค้างไว้ประมาณ 30 วินาทีนะครับ เพื่อจะให้ ตัวซิลิโคนเนี่ยขยายกระชับกับช่องหูนะครับครับเมื่อผ่านไป 30 วินาทีนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตัวเอียปลั๊กที่เราสวมใส่นี่แนบกระชับกับช่องหูพอดีแล้วนะครับ ก็มีความสามารถที่จะควบคุมเสียงนะครับได้ดีนะครับ ก็จะทำให้เสียงที่เราได้ยินนั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับ แต่ในบางครั้งนะครับมีผู้ปฏิบัติงานบางคนสมใส่เอียบลักไม่ถูกต้องนะครับ ก็จะเห็นตามภาพนะครับที่ขึ้นมานะครับ นั่นก็คือเป็นวิธีการสมใส่ที่ไม่ถูกต้องนะครับ ก็จะทำให้เสียงที่เรายังคงสัมผัสเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของการสมใส่ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ ครับสำหรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตัวต่อไป ที่จะแนะนำให้รู้จักกันนะครับ นั่นก็คือตัว อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันทางเดินหายใจนะครับ ก็จะเป็นหน้ากากกรองนะครับ ซึ่งก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับ ที่แนะนำให้เห็นณตอนนี้นะครับก็คือเป็นหน้ากากที่ใช้สำหรับป้องกันอนุภาคฝุ่นนะครับ ที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจของเรานะครับ ก็จะมีอยู่ 2 แบบนะครับ แบบธรรมดานะครับที่ใช้กรองอนุภาคนะครับแล้วก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับ นั่นก็คือจะมีวาล์วนะครับ พื่อช่วยให้การหายใจเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นนะครับสำหรับวิธีการสวมใส่นะครับ เราจะต้องใช้ฝ่ามือนะครับประคองนะครับ หลังจากนั้นก็ดึงสายนะครับ ครอบนะครับ แล้วก็สวมใส่ยางรัดนะครับสองเส้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างนะครับหลังจากนั้นพอใส่แล้วนะครับ เนื่องจากว่า ดั้งของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวโครงโลหะนะครับที่ขอบด้านบนให้เหมาะสมกับรูปร่างของหน้าของแต่ละคนนะครับหลังจากนั้นวิธีการทดสอบว่าหน้ากากกรองที่ใส่นี่สามารถป้องกันได้ไหมนะครับเราก็อาจจะใช้มืออุดไว้นะครับหลังจากนั้นก็หายใจเข้านะครับ ถ้าเกิดว่า หายใจเข้าไปแล้วรู้สึกถึงแรงต้านนะครับ ก็แสดงว่าหน้ากากกระชับกับใบหน้าแล้ว แต่ว่าในบางครั้งถ้าเกิดปิดเราก็หายใจเข้าอย่างสะดวก แสดงว่าก็จะมีรอยรั่วที่เกิดขึ้นรอบๆ หน้ากากนะครับ อันนี้ก็ต้องปรับหน้ากากให้กระชับกับใบหน้าของแต่ละคน เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นนะครับ ครับเมื่อสักครู่เราก็รู้จักกันไปแล้วนะครับสำหรับหน้ากากที่ใช้สำหรับกรองอนุภาคฝุ่นนะครับ แต่ในบางครั้งการทำงานนะครับ อย่างเช่น งานพ่นสีนะครับ ซึ่งมีทั้งละอองสีนะครับรวมถึงไอระเหยของสีนะครับ รวมถึงงานบางอย่าง อย่างเช่น การทำงานกับพวกกรดพวกด่างพวกแอมโมเนียนะครับซึ่งก็จะมีไอระเหยที่สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะครับ เพราะฉะนั้นในงานที่มีทั้งอนุภาคแล้วก็ไอก๊าซนะครับเราก็ต้องใช้หน้ากากอีกประเภทหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับที่ใช้สำหรับครอบครึ่งหน้านะครับ ซึ่งเวลาใช้งานนะครับที่ด้านข้างก็จะมีตลับกรองนะครับ ตลับกรองตัวนี้ก็สามารถใช้กรองได้ทั้งอนุภาคฝุ่น แล้วก็ไอของสารเคมีนะครับ ซึ่งสารเคมีที่เลือกใช้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสารเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมการทำงานด้วยนะครับ ซึ่งเราก็สามารถสังเกตได้จากแถบด้านข้างนะครับ ซึ่งก็จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสารเคมีที่ ใช้ในพื้นที่การปฏิบัติงานนะครับ เพื่อที่จะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดนะครับสำหรับตัวหน้ากากนะครับที่นำมาใช้งานนะครับ ถ้าเกิดแนะนำก็จะแนะนำให้ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำอย่างน้อยก็คือค่า N95 ขึ้นไปนะครับ ก็จะมีประสิทธิภาพในการกรองฟอกฝุ่นที่สูงขึ้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราเลือกใช้หน้ากากอย่างถูกต้องนะครับ ก็สามารถที่จะ ป้องกันตัวเรานะครับให้มีความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานที่มากขึ้นนะครับ ครับสำหรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตัวถัดมาที่จะแนะนำให้รู้จักนะครับ นั่นก็คือถุงมือนะครับ ซึ่งสามารถใช้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับมือของเรานะครับ เนื่องจากว่ามือเป็นอวัยวะที่ใช้ในการทำงานมากที่สุดนะครับ ดังนั้นการทำงานกับสารเคมีนะครับ ก็จะแนะนำให้ใช้ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับ ซึ่งในการทำงานก็ต้องเลือกใช้ชนิดให้ให้เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ในการทำงานด้วยนะครับ ซึ่งก็จะใช้ได้ดีทั้งสารละลายที่เป็นกรดเป็นด่าง รวมถึงตัวทำละลายนะครับที่สามารถแพร่กระจายโดยการดูดซึมผ่านผิวหนัง แล้วทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะครับสำหรับงานอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับโลหะของมีคมหรือเศษกระเด็นต่างๆนะครับก็ควรที่จะเลือกใช้ถุงมือป้องกันการบาดนะครับหรือ วัตถุบางอย่างที่มีคมนะครับ ซึ่งถุงมือที่เหมาะสมนะครับ ก็แนะนำให้ใช้ตัวถุงมือหนังนะครับก็จะช่วยป้องกันการบาดได้ดีนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราเลือกใช้ถุงมือได้ดีนะครับก็จะทำให้มือของเรานะครับก็จะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานนะครับ ครับสำหรับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำให้รู้จักในวันนี้นะครับ นั่นก็คือตัวรองเท้านิรภัยเนี่ยครับซึ่ง ก็จะมีอยู่ 2 แบบนะครับ แบบแรกก็จะเป็นแบบรองเท้าทั่วไปนะครับ ใช้สลับงานทั่วๆไปนะครับ ที่เสี่ยงต่อการมีวัตถุร่วงหล่นใส่เท้าหรือว่าทับเท้านะครับ อีกประเภทหนึ่งนะครับ งานที่ต้องลุยน้ำนะครับ หรืออยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีพวกโคลนนะครับ ก็จะแนะนำให้เป็นรองเท้าบูทนิรภัยนะครับ ตามภาพที่เห็นนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นรองเท้านิรภัยนะครับ ก็จะถูกออกแบบมานะครับ ตามภาพด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่า ตัวหัวรองเท้าเนี่ยก็จะสร้างจากตัวแผ่นโลหะนะครับที่คลุมไว้บริเวณปลายเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุที่หล่นทับเท้าเนี่ยทำอันตรายต่อเท้าได้นะครับ รวมถึงนะครับพื้นด้านล่างนะครับ ก็จะเสริมแผ่นโลหะไว้นะครับ กรณีที่เหยียบของมีคมนะครับก็ไม่สามารถที่จะจิ้มทะลุผ่านทำอันตรายต่อเท้าได้นะครับ รวมถึง วัสดุที่ใช้นะครับก็จะทำจากหนังนะครับก็จะป้องกันการบาดการถลอกนะครับได้ดีนะครับรวมถึงรองเท้าบางประเภทก็สามารถที่จะป้องกันกระแสไฟฟ้านะครับที่จะไหลผ่านจากด้านล่าง แล้วทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของรองเท้านะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ควรจะสวมใส่นะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่า งานบางงานที่ไม่สวมใส่รองเท้านิรภัยนะครับอย่างเช่นภาพที่เห็นด้านข้างนะครับก็คือ จะมีไม้ขอนนะครับร่วงหล่นใส่เท้านะครับของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่ความสูญเสียตามภาพที่เห็นนะครับ ท้ายที่สุดก็ต้องตัดขานะครับทิ้งไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดสวมใส่รองเท้าเนื้อละภัยนี่ก็จะช่วยลดความรุนแรงให้น้อยลงนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเท้าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ ถ้าอยากมีเท้าอยู่กับเราไปนานๆก็แนะนำให้สวมใส่รองเท้าเนื้อละภัยนะครับในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานกับ จุดที่มีความเสี่ยงต่อการหล่นทับใส่เท้านะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับก็จะทำให้เห็นว่าการทำงานนะครับในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายหลายๆด้านนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถลดที่แหล่งกำเนิดนะครับทำให้อันตรายหมดไปได้นะครับในบางครั้งเราก็ควรที่จะป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับ ตะกี้ก็คือตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมว่างานนั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วก็สวมใส่ให้ถูกต้องนะครับ เพื่อตัวเราจะได้มีอวัยวะติดตัวเราไปอย่าง ครบถ้วนนะครับแล้วก็ไม่เกิดโรคในอนาคตนะครับ